ในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรม Interactive PowerPoint กันนะครับ Interactive PowerPoint นั้นก็เป็นสื่อที่ใช้สำหรับในการนำเสนอเช่นเดียวกับ PowerPoint แบบปกติ เพียงแต่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมจากแบบปกติก็คือ ผู้ใช้หรือผู้สอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ บนข้อความหรือวัตถุภายในแต่ละหน้าแต่ละสไลด์ได้ โดยการลำดับในการนำเสนอไม่จำเป็นจะต้องเรียงตายตัว ตามที่ได้กำหนดไว้ ในตอนนี้เราจะมาดูตัวอย่างของโปรแกรม Interactive PowerPoint กันนะครับ Interactive PowerPoint นี้นะครับ ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับโปรแกรม PowerPoint เพียงแต่ว่า มีลักษณะในการนำเสนอที่ไม่ต้องเรียงลำดับตายตัวนะครับ เราสามารถเลือกคลิกที่จะเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนก็ได้นะครับ ทางวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกัน ลักษณะคือการเปิดแล้วให้ปรากฏภาพหรือให้ภาพนั้น หรือให้วัตถุนั้นหายไป หรือ Interactive PowerPoint ในรูปแบบของปริศนาอักษรไขว้ก็ในลักษณะเช่นเดียวกัน คือเมื่อคลิกไปบนช่องตารางแต่ละช่องแล้วก็จะปรากฏเฉลยหรือคำตอบนั้นออกมา หรือใช้ในรูปแบบของการถามข้อถูกข้อผิดก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับจากข้อ 1 ถึงข้อ 10 เราสามารถเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้นะครับ หรือในรูปแบบของ i n t u i t i v e PowerPoint ซึ่งมีลักษณะของการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ของวัตถุ เช่นรูปแบบการเคลื่อนที่ของลูกคิดนะครับสามารถใช้ในการเรียนการสอนในระดับวิชาคณิตศาสตร์สอนเรื่องการนับจำนวนการบวกเลขลบเลขได้นะครับ เป็นสื่อการใช้ลูกคิด หรือรูปแบบของการเคลื่อนที่เช่นเดียวกัน i n t u i t i v e PowerPoint ที่ใช้ในการทบทวนความรู้ หรือเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ถามตอบกัน เช่นเรื่องของสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยหนีเสือประจระเข้นะครับ หากเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับ ตัวคำตอบนั้นก็จะไม่เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับ เพราะว่าประจะต้องไม่มีรอเรือนะครับนี้เสือปะจระเข้และถ้าเป็นคำตอบอื่นที่ไม่ถูกก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะแกว่งไปมา จะไม่ขึ้นไปที่คำตอบด้านบนนะครับ และนี่ก็เป็นตัวอย่างของ Interactive PowerPoint ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในตอนต่อไปเราจะมาเริ่มทำ Interactive PowerPoint ของเราอันแรกกันนะครับ อันดับแรกให้เราเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมา สร้างไฟล์เปล่าขึ้นมา 1 ไฟล์นะครับ จากนั้นเราเคลียร์พื้นที่ให้มีพื้นที่ในการทำงานนะครับ อันดับแรกเลยผมจะแนะนำให้รู้จักกับการทำทริกเกอร์ คือการคลิกรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วให้มันหายไปเมื่อคลิกที่ตัวรูปร่างมันนะครับ อันดับแรกให้เรามาที่เมนูคำสั่งแทรก รูปร่าง แล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าทำการแทรกสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไปบนหน้าสไลด์ของเรา เราจะทำให้สี่เหลี่ยมนี้นะครับ หายไป โดยการมาที่เมนูคำสั่งภาพเคลื่อนไหว เพิ่มภาพเคลื่อนไหว และเลือกแบบออกมาสักหนึ่งลักษณะ เลือกแบบไหนมาก็ได้นะครับ ซึ่งในตัวอย่างผมจะเลือกแบบให้มันหายไป นี่คือการกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบปกติที่เราเคยทำกันมา นะครับ แต่ในตอนนี้เราจะเพิ่มคำสั่งให้มันหายไป ก็ต่อเมื่อคลิกที่ตัวมันเองเท่านั้นนะครับ เมื่อคลิกที่วัตถุสี่เหลี่ยมนี้ ให้เรามาที่เมนูคำสั่ง Trigger เมื่อคลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้า3นะครับ จากนั้นนะครับหากเราต้องการจะเห็นคำสั่งของเรานะครับ ให้เราคลิกที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เมื่อทริกเกอร์ที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 ตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้า3 ก็จะหายไปนะครับ เดี๋ยวเราลองมากดนำเสนอภาพนิ่งดูนะครับ คลิกที่การนำเสนอภาพนิ่งหรือกดปุ่ม บนคีย์บอร์ดนะครับที่ F5 ที่แป้นคีย์บอร์ด เราจะได้สี่เหลี่ยมมาแบบนี้นะครับ หากเราคลิกที่บริเวณพื้นที่ว่างด้านหลังนะครับ จะเป็นการจบการนำเสนอภาพนิ่ง เดี๋ยวเรากดนำเสนอภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่หากเราคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะครับ สี่เหลี่ยมผ้านี้ก็จะหายไปนะครับ นี่คือการทำ i n t u i t i v e PowerPoint แบบอย่างง่ายนะครับ มื่อเราทำแบบนี้ได้แล้วนะครับ คือเมื่อคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นก็จะหายไปนะครับ เดี๋ยวเราจะลองให้นักศึกษานะครับลองทำอีกแบบหนึ่งนะครับ คือ เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับ เพียงแต่ว่าเมื่อคลิกที่สี่เหลี่ยมนี้ สี่เหลี่ยมนี้หายไปและปรากฏวงกลมหรือวงรีขึ้นมา คลิกที่วงกลมหรือวงรีนี้ วงกลมหรือวงรีนี้ก็จะหายไป และปรากฏสี่เหลี่ยมขึ้นมาแทน มื่อคลิกมันก็จะหายกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับ อ่าโอเค เมื่อคลิกมันก็จะสลับหายกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวขอให้นักศึกษานะครับลองทำดูก่อน และถ้าได้หรือไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันต่อในตอนต่อไปครับ มาต่อกันในเรื่องของการทำ Intuitive PowerPoint ในสไลด์นี้นะครับเราต้องการจะให้มีสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรากฏขึ้นมา เมื่อคลิกไปบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะหายไป และปรากฏวงรีขึ้นมา และเมื่อคลิกที่วงรีจะให้วงรีหายไป และปรากฏสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาสลับกันแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ได้แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเรามีวิธีการทำเหมือนกันไหมสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้นะครับ ก็ขอให้ดูไปพร้อมกันได้เลยนะครับ วิธีการทำนะครับ เดี๋ยวเราจะสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งสไลด์นะครับ เราเริ่มจากการแทรกรูปร่างที่เป็นสี่เหลี่ยมมา1ชิ้น และวงกลมอีก 1 ชิ้น วางคู่กันแบบนี้นะครับ อันดับแรกทำเหมือนเดิมนะครับ คือจะให้สี่เหลี่ยมหายไป เมื่อคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยม มาเลือกตัวสี่เหลี่ยมของเราก่อนนะครับ จากนั้นคลิกที่เมนูคำสั่งภาพเคลื่อนไหว เพิ่มภาพเคลื่อนไหว เลือกให้มันออกมาซึ่งลักษณะ ในที่นี้จะเลือกแบบ หมุนตามแกน หมุนตามแกนกลางนะครับ จากนั้นอย่าลืมนะครับมาที่คำสั่ง trigger เมื่อคลิก จะสังเกตว่าตอนนี้มีตัววัตถุให้เลือก2ชิ้นนะครับ คือเมื่อคลิกสี่เหลี่ยม หรือเมื่อคลิกวงรี ตอนนี้เราต้องการจะให้คลิกสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมหายไปนะครับ ให้เลือกเป็นทริกเกอร์ เมื่อคลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นนะครับเราก็จะให้ตัววงกลมหรือวงรีนี้นะครับ ปรากฏเข้ามา มาเลือกที่วงกลมของเรา จากนั้นมาคลิกที่คำสั่งเพิ่มภาพเคลื่อนไหว เลือกแบบเข้ามาสักหนึ่งลักษณะนะครับ ในที่นี้จะเลือกเป็นแบบหมุนตามแกนกลางนะครับ จากนั้นมาที่เมนูคำสั่ง Trigger เมื่อคลิก ในที่นี้นะครับเราจะให้มันเข้ามา เราจะให้วงรีนี้เข้ามาเมื่อคลิกที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เราเลือกเป็นทริกเกอร์เมื่อคลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่จะสังเกตว่าที่บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวจะมีคำสั่งปรากฏมาอยู่ 2 คำสั่งนะครับ คือเมื่อทริกเกอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า3สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะหายไปและถัดมานะครับวงรีจะเข้ามา แต่วงรีนี้นะครับจะเข้ามาเมื่อคลิกอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าตัวสี่เหลี่ยมมันหายไปแล้วนะครับ มันไม่อยู่ให้คลิกแล้ว ดังนั้นคำสั่งเริ่มตรงนี้นะครับ จากเริ่มเมื่อคลิกให้เราเปลี่ยนเป็นเริ่มกับก่อนหน้านี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่ 1 เดี๋ยวเราลองกดนำเสนอภาพนิ่งดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในขั้นตอนแรกคือ คลิกที่สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมจะหายไปและวงรีจะเข้ามาแบบนี้ แล้วตอนนี้ยังคลิกต่อไม่ได้นะครับ คลิกแล้วก็จะเป็นการจบการทำงาน เราจะทำต่อในขั้นที่2นะครับคือเราจะให้วงกลมนี้หายไป มาเลือกที่วงกลมของเรา มาที่คำสั่งเพิ่มภาพเคลื่อนไหว เลือกออกมาซึ่งหนึ่งลักษณะ ในที่นี้จะเลือกเป็นแบบหมุนตามแกนกลาง จากนั้นมาที่คำสั่ง trigger เมื่อคลิก เมื่อคลิกวงรีนะครับจะให้วงรีหายไป ถัดมานะครับเราก็จะให้สี่เหลี่ยมนะครับปรากฏเข้ามาให้มาเราให้เรามาคลิกที่วัตถุสี่เหลี่ยมนี้นะครับ จากนั้นมาที่คำสั่งเพิ่มภาพเคลื่อนไหว เลือกแบบเข้ามาซึ่งลักษณะ ในที่นี้จะเลือกเป็นแบบหมุนตามแกนกลางนะครับ จากนั้นที่คำสั่งทริกเกอร์ให้เราเลือกเป็นทริกเกอร์เมื่อคลิกวงรีสีคือเมื่อคลิกที่วงรีนะครับจะให้สี่เหลี่ยมปรากฏเข้ามา แล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับ คือ ตัววงรีมันหายไปแล้วนะครับ มันไม่อยู่ให้คลิกแล้ว ดังนั้น คำสั่งเริ่มเมื่อคลิกนะครับ เราจะต้องเปลี่ยนเป็นเริ่มกับก่อนหน้านี้ เสร็จแล้วนะครับ เราลองกดนำเสนอภาพนิ่งดูนะครับ เมื่อเราคลิกที่สี่เหลี่ยมนะครับ สี่เหลี่ยมจะหายไป และวงกลมจะปรากฏเข้ามา แล้วเราเมื่อคลิกที่วงกลมวงกลมจะหายไป และสี่เหลี่ยมปรากฏเข้ามา และนี่ก็เป็นรูปแบบของ i n t u i t e PowerPoint แบบที่ 2 นะครับ คือคลิกแล้วหายไปพร้อมกับวัตถุอีกชิ้นหนึ่งปรากฏเข้ามา เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในทำนองไหนได้บ้างนะครับ เช่นการใช้ในการทำเป็นการจับคู่นะครับ เมื่อเรานำเมื่อเราทำแบบนี้ได้แล้วนะครับ เราเอาวงกลมกับสี่เหลี่ยมนะครับ มาวางซ้อนทับอยู่ในพิกัดเดียวกันนะครับ จากนั้นเมื่อเราลองกดนำเสนอภาพนิ่งดูนะครับ เมื่อเราคลิกมันก็จะหมุนแล้วก็เหมือนเป็นวัตถุที่เปลี่ยนรูปร่างนะครับจากสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมหรือจากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยม ในลักษณะนี้นะครับเราสามารถมาประยุกต์ทำเป็นเกมจับคู่ได้ โดยการ Copy หลาย ๆชิ้นนะครับ Copy นะครับ Copy ทั้งทั้งชุดเลยนะครับมาไว้พร้อมกัน จะสังเกตว่าที่ด้านขวานะครับ บานหน้าต่างพับเคลื่อนไหว ตัวทริกเกอร์สี่เหลี่ยมและวงรีนะครับก็จะตามมาด้วย เราสามารถเลือก Copy ได้ทีละ 2 คู่นะครับหรือทีละ 4 คู่ก็ได้นะครับ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราลองใส่ตัวอักษรนะครับหรือข้อความหรือตัวเลขลงไปนะครับ เช่น 1 กับ 1 2 กับ 2 3 กับ 3 4 กับ4นะครับเราก็จะได้เป็นเกมจับคู่ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ 1 1 กับ 2 แบบนี้นะครับ ก็ยังไม่ถูกนะครับ ก็ให้นักเรียนนะครับ คลิกคืนกลับไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ผัดให้คนอื่นมาเล่นต่อนะครับ 1 กับ1นะครับถูกต้องนะครับก็อาจจะคลิกต่อได้ 3 กับ2นะครับยังไม่ถูก 2 กับ 2 แบบนี้นะครับ หรือว่า 4 กับ 4 3 กับ 3 แต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คือผู้เรียนนะครับหรือผู้เล่นนะครับ สามารถคลิกได้ทุกอันเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถไปประยุกต์ใช้เป็นรูป ใส่เป็นรูปภาพนะครับใส่เป็นรูปภาพรูปสัตว์ หรือเป็นข้อความคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเราได้แบบนี้แล้วนะครับคือตัว Intuitive PowerPoint ที่ ลิกแล้วหายไปนะครับ แล้วก็คลิกแล้วหายไปพร้อมกับปรากฏวัตถุอีกชิ้นหนึ่งเข้ามานะครับ เดี๋ยวเรามาลองทำ Intuitive PowerPoint ในรูปแบบต่อไปกันนะครับ ในตอนนี้เราจะมาฝึกทำ i n t r u s t i v e PowerPoint อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่มีวัตถุใดหายไป และไม่มีวัตถุใดเข้ามานะครับ เป็นวัตถุที่จะเคลื่อนที่อยู่ภายในหน้าหรือภายในสไลด์นี้นะครับ ในตัวอย่างจะเป็นการฝึกทำอินท r a c ์ i v e โพส e r p o i ในเนื้อหาของสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพย ให้เราไปจัดเตรียมรูปภาพมาก่อนนะครับ เป็นรูปภาพสุภาษิตคำพังเพย จากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มทำกันในสไลด์ใหม่นะครับ เราเริ่มต้นจากการแทรกรูปภาพมาหนึ่งรูปนะครับซึ่งเป็นรูปโจทย์ของเรา ในที่นี้เราจะใช้เป็นรูปสุภาษิตคำพังเพย นี้เสือปักจระเข้นะครับ จากนั้นมาจัดไว้ที่มุมบนด้านซ้ายนะครับ จากนั้นเราจะใส่ข้อความเพื่อให้เป็นตัวเลือกของคำตอบในคำถามนี้นะครับ เรามาที่เมนูคำสั่งแทรก รูปร่าง สี่เหลี่ยมผืนผ้าทำการสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงในสไลด์ของเรา แล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับ ในที่นี้ให้ใส่เป็นคำตอบที่ถูกต้องก่อนทีละคำนะครับ เช่น หนี จากนั้นเราจะมากำหนดการเคลื่อนไหวนะครับ คือเมื่อคลิกที่รูปนี้นะครับ จะให้รูปนี้นะครับเลื่อนขึ้นไป เป็นคำตอบอยู่ด้านบนนะครับ มาที่เมนูคำสั่ง ภาพเคลื่อนไหว เพิ่มภาพเคลื่อนไหว จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ตรงที่เป็นเส้นทางการเคลื่อนไหวนะครับ เราอาจจะเลือกเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง นะครับ เลี้ยว รูปร่าง หรือวน ในที่นี้นะครับ ให้เราลองเลือกเป็นแบบเส้นทางแบบกำหนดเองนะครับ จากนั้นนะครับแล้วให้เราทำการลาก เส้นทางการเคลื่อนที่นะครับแบบนี้ แล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเป็นการจบ แล้วก็มาที่เมนูคำสั่ง Trigger นะครับ เมื่อคลิก ตรงนี้ นะครับ จะมีรูปภาพ 3 กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า5นะครับ ให้เราเลือกเป็นทริกเกอร์เมื่อคลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะครับก็จะเคลื่อนที่นะครับจากบริเวณลูกศรสีเขียวนะครับ เคลื่อนที่ไปที่ลูกศรสีแดง จากนั้นนะครับเราก็สามารถ Copy นะครับชิ้นนี้นะครับมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นคำต่อไปนะครับ นี้เสือ แล้วเราก็ อย่าลืมนะครับ เปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่นะครับ จากจุดเริ่มต้นสีเขียวนะครับ ไปจุดสุดท้ายสีแดงมีเสือปะจระเข้ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราลองกดนำเสนอภาพนิ่งดูหนึ่งครั้งนะครับ เมื่อเราคลิกที่หนีเสือปลาจระเข้นี่คือคำตอบที่ถูกนะครับ จากนั้นนะครับให้เราทำการแทรกรูปร่างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นคำอื่นนะครับ เช่นไก่ แล้วเราก็กำหนดภาพเคลื่อนไหวนะครับ เพิ่มภาพเคลื่อนไหว ให้รูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับ แกว่งไปมานะครับ แกว่งไปมาทริกเกอร์ เมื่อคลิกที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสุดท้ายที่เราสร้างมานะครับคือตัวนี้แล้วเราก็ทำการ Copy นะครับ ชิ้นนี้ไปอีกหลาย ๆชิ้น ำการจัดตำแหน่งนะครับ จากนั้นให้เราเปลี่ยนข้อความในสี่เหลี่ยมที่เป็นคำตอบที่ผิดนะครับ เป็นคำอื่น เสร็จแล้วเราลองกดนำเสนอภาพนิ่งดูหนึ่งครั้งนะครับ เราก็จะได้ Interactive PowerPoint ที่ใช้ในการทำกิจกรรม ทบทวน เรื่องของสำนวนสุภาษิต หรือคำพังเพยนะครับ เช่นหนีเสือปลาจระเข้นะครับ ซึ่งหากนักเรียนหรือผู้เรียนนะครับ คลิกคำตอบอื่นนะครับ ก็จะไม่ถูกต้องก็จะแกว่งไปมานะครับ จะไม่เลื่อนขึ้นไปด้านบน ขอให้นักศึกษาทบทวนขั้นตอนการทำ Interactive PowerPoint และฝึกปฏิบัติการทำ Interactive PowerPoint ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบที่วัตถุหายไป วัตถุเข้ามาหรือวัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว จากนั้นให้ลองออกแบบ Interactive PowerPoint ในรายวิชาของตนเอง Thank you.